ดูล3 IT for English โมดูล3การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ การใช้การสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอในการเรียนรู้ภาษา สวัสดีค่ะ ในวันนี้เราจะมาดูการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แบบใช้เสียงและวิดีโอในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนอื่น เราไปดูกันก่อนนะคะว่า การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบใช้เสียงและวิดีโอ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท กิจกรรมการเรียนรู้ภาษา โดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบไม่ฉับพลัน โดยใช้เสียงหรือภาพวิดีโอก็คือ การทิ้งข้อความเสียงหรือภาพ เพื่อให้ผู้รับสารได้เปิดดู หรือว่าฟังในภายหลัง ตัวอย่างการทิ้งข้อความเสียงเช่น การฝาก voicemail ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์อัดเสียงเช่นไมโครโฟนเพื่อฝากข้อความเสียงให้เพื่อนร่วมชั้น หรือผู้สอน เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากข้อความเสียงก็เช่น voxopop อีกทางเรื่องหนึ่งก็คือการอัดไฟล์เสียงบนเว็บไซต์ เพื่อแนบไฟล์เสียงไปกับอีเมลโดยใช้เว็บไซต์ Audacity ส่วนการฝากหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอสามารถทำได้โดยการประยุกต์ใช้เว็บไซต์เช่น YouTube ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนสามารถโพสต์ภาพวิดีโอ และให้ผู้เรียนคนอื่นๆในชั้น แสดงความคิดเห็น หากไม่ต้องการเผยแพร่ภาพวิดีโอในสื่อสาธารณะ อาจฝากไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้รับเนี่ย ดาวน์โหลดด้วยตนเอง เช่น Dropbox กิจกรรมแบบที่ 2 คือ การเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฉับพลันโดยใช้เสียงหรือภาพวิดีโอ ก็คือการสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Skype ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระหว่างอุปกรณ์พกพาที่ได้ติดตั้งโปรแกรมเอาไว้ และมีกล้องวิดีโอเพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว การสนทนาแบบเห็นหน้าสามารถทำเป็นกิจกรรมกลุ่ม เช่น การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่ง เช่น การใช้บริการ Google Hangouts ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถสนทนากลุ่มได้มากถึง 10 คนในขณะเดียวกัน เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เราจะลองให้ผู้เรียนเนี่ยมาสื่อสารแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษา ลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะว่าการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ Hi Jet h e l l o teacher Bill Yeah I would uh, like to talk to you today about your most memorable travel experience Okay uh, yeah, memorable travel experience. Okay, let me ask you, um, have you ever traveled abroad? Mm, no, I never traveled abroad. Okay, say, I've never traveled abroad. Yeah. Okay, I've. Uh, I've, yeah, I have, I've never traveled abroad. Okay, can you just say to me, travel? Travel. Okay, want ED on the end, so you uh -huh. have travel. Yeah, travel. Good, yeah. right. จากตัวอย่างที่ชมไป เราจะเห็นได้ว่า การสื่อสารแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษา สามารถช่วยในเรื่องการออกเสียงหรือ pronunciation ได้ เช่น ผู้เรียนเขาพูดว่า I never travel abroad แต่การออกเสียง v ตรง I've และการออกเสียง the ตรง traveled ไม่ชัด เจ้าของภาษาจึงช่วยสอนให้ออกเสียงได้ถูกต้อง และต่อมาเนี่ยผู้เรียนออกเสียงคำว่า time ที่แปลว่าเวลาไม่ชัด อาจารย์ก็ช่วยแก้ไขให้ จนออกเสียงได้ถูกต้อง ดังนั้นการพูดคุยแบบนี้ สามารถช่วยเรื่องการออกเสียงได้ เราไปชมคลิปกันต่อเลยค่ะ so um have you traveled around Thailand yes I traveled around Thailand for many times Okay, so of all the trips that you've had in Thailand... What would you say is your most memorable trip? To where? The most memorable trips is Koh trip. Koh oh yeah. I see. Uh-huh. And when did you go there? Nine years old. Okay. Let's try pronunciation. Can you say for me time? Time. Time. Yeah, time. Good, good. All right. Good. Okay. Yeah, nine. You were nine years old. Yes. Old. Oh. Can, can you remember the details? Mm, quite a lot, but not more of it. Okay. All right. So let, let me ask. So who did you go with? Okay, So I go with? Ah, went with my mother. Ah, I see. Your mother and friends. friends. Her friends. So how many people altogether? Oh, on the trip, uh, I think it's around 15 people. Oh, that was a big group. Yeah. yeah. Okay, so uh, how long did you stay at Koh Chang? I think three days. Three days. Okay, all right. And uh, where did you stay on the island? Mm, I'm not sure the name of the island. Oh, okay, let me ask you, um, what kind of accommodation did you stay in? Uh, it's like a homestay. Oh, homestay? It's like a house and you have to eat inside. Okay. The house have? Yeah. Have? Have? The house? The house, yeah. Had. What? What? Had. had the house had good right past tense okay นอกจากการออกเสียงแล้ว การสื่อสารแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษาสามารถช่วยในการเรียนรู้ไวยากรณ์หรือ grammar ได้อีกด้วย เช่น ผู้เรียนเล่าว่าเขาไปเกาะช้างกับคุณแม่และเพื่อนๆ I go with my mother and her friends ซึ่งเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วในอดีต อาจารย์จึงถามเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตว่า ใช้ go หรอ หลังจากนั้นผู้เรียนจึงแก้ไขเป็น went Okay so um do you remember what were some of the things that you did on the island Did you go um, swimming? Yeah, yeah. It's I, I, I think it's, it's the first time in my life that I swim in the sea. Okay, be careful. It is the first time. Yeah, it is. Ah, there you go. It was the first time that he swam in the sea. Oh, it must have been very exciting. Yeah, and I swam with many children and my mother friends. It's very fun. It, it is very fun. It, it was very fun. Good. So remember now, as you're telling me the story, you're going to have to think past tense. Yeah, past tense. Yeah. You were nine years old. Okay, good. You're doing well. Okay. So you swam. Can you can you really swim? Mm, no, why I'm not. <laughs> I see. Okay. So, but you played in the water. Yeah, I played in the water. Okay. Did you ride a banana boat? Yeah, yeah, yeah. I, remember it. I ride a banana boat. Okay, careful. I ride a banana boat. Yeah, I. Ash hands. Ride. Good, high. road, the, the banana road. Oh, yeah. Exciting. Yeah, it's was exciting. Good. And uh, do you remember what any other activities? Yeah, yeah I remember one activity. Uh, because okay, careful. One, one. One activity. Activity. Good. Yeah. Good. Okay. Uh, because I am allergic for seafood. Okay, now be careful. I am allergic. We allergic? Say, good, good. Allergic for seafood. Okay, we say I'm allergic to seafood. To seafood. Okay, repeat. I'm allergic to seafood. Good. จากคลิปพอจะเดาได้ไหมคะว่า นอกจากการออกเสียงและไวยากรณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรอีก คำตอบก็คือการใช้คำศัพท์ค่ะ จากการพูดคุยเนี่ยผู้เรียนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแพ้อาหารทะเล และใช้คำว่า allergic for และเขาก็มีท่าทีลังเลว่า เขาใช้ถูกหรือไม่อาจารย์จึงช่วยแก้ไขเป็น allergic to และให้ผู้เรียนพูดทวนอีกครั้ง เพื่อการจดจำคำศัพท์ที่ถูกต้อง When I was in Georgia so I ate many many seafood then got shocked and closed and went to hospital. Oh, yeah. wow. That's good. In the last day. Okay, so one thing, uh, seafood is uncountable, okay? Uh-huh. So we'd say I ate many kinds or many different kinds of seafood. I ate many different kinds of seafood. Okay, different kinds. Uh, many different kinds of seafood. Oh, I see. Um, before that, you didn't know you were allergic? Didn't know. Oh, really? yeah. oh my. So, uh, how long did you stay in the hospital? Yeah, just one day. One day. I have to go back to Asia. Went back to Asia. Okay, and here you say, I had to go back. I had to. After two, right? I had to go back. I see. Good, good. Oh. Ah, well that's that's too bad, <laughs> right? <laughs> to have that experience. very memorable I would say so, most definitely. Yeah. All right. Good. Okay. Um, would you like to go back to Kochan again? Yeah. Okay, again, when I was... I was. Go ahead, keep going. I was... When I was... When I was going... When I was... Okay, when you said when I was... You said play, but when I was yeah. playing... Playing. Yeah. Right. Uh, in the water. You said when I was playing in the water, it was, was playing in water. It was good. Yeah. It was was excited. Okay, and here we say exciting. Exciting. Yeah. Okay. Remember when we're describing things, we say exciting. When we're talking about feelings, we uh -huh. say excited, right? Uh -huh. So you d say, oh, it was very exciting. Good. Okay. ผู้เรียนของเราหัวเราะล่าเริงเลยนะคะ ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการสนทนาแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษาก็คื การลดความตึงเครียดของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์จะมายืนใกล้ ๆแล้วก็ทำโทษ เราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้เรียนกันบ้างดีกว่าค่ะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้ โดยการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์ไปชมกันเลยค่ะ ความรู้สึกที่หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอลกับอาจารย์นะครับ ผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกัน กับอาจารย์แล้วเนี่ยครับ มีการตอบโต้ปฏิกิริยากับอาจารย์ เหมือนเราได้เรียนรู้จริงครับ ทั้งประโยชน์ทั้งคำศัพท์ แล้วก็เรียนรู้จากคุณครูฝรั่ง ซึ่งทำให้เรานะครับได้พัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เพราะว่าเหมือนเราได้พูดคุยกับเขาจริงๆ ได้พูดคุยกับฝรั่งจริงๆนะครับ ลดความตื่นเต้นที่มีหายไป เราจะได้ไม่ต้องกลัวที่จะพูดกับฝรั่งหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ อีกทั้งยังได้ฝึกแกรมมานะครับภาษาอังกฤษอีกด้วยสำหรับผมผมว่าต่างนะครับ เพราะว่าการเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอลเนี่ยครับจะทำให้เราเหมือน ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปครับทำให้เรามีสติในการที่จะพูดเรียบเรียงคำใหม่ แล้วก็รับสารจากอาจารย์ได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ต้องเหมือนว่าถ้าเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยเราอาจจะมี ความเขินอาย ความเกรง หรือว่าความตื่นเต้นด้วยครับสำหรับผมผมว่าการคุยเห็นหน้าได้ประสิทธิภาพมากกว่าครับ เพราะว่าเราได้พูดออกมาได้ใช้กระบวนการทางสมองคิดด้วย ไม่ใช่แค่พิมพ์คำศัพท์ที่สามารถเซิร์ชได้ แต่เนี้ยเราพูดออกมาเอง แล้วก็ได้ใช้ความคิดของตัวเองครับ จะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับ ผมว่าก็ไม่เกี่ยวนะครับการพูดกัน กับฝรั่งเขาก็ต้องรู้เหมือนกันครับว่าที่ผิดตรงไหนหรือว่าเราผิดพลาดคำตรงไหนครับ อย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์เขาก็ตอบที่ผิดได้ ถูกต้องชัดเจนเหมือนกับเหมือนกันกับการพิมพ์เลยครับ โดยสรุปแล้ว การเรียนรู้ภาษาโดยการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาภาษาทั้งทางด้าน การออกเสียง ไวยากรณ์และการใช้คำศัพท์ และผู้เรียนยังมีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนอีกด้วย หวังว่าบทเรียนวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ถ้ามีโอกาสลองไปฝึกคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ หรือเจ้าของภาษาผ่านวิดีโอคอลดูนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไป สวัสดีค่ะ